ผมพกทุกมา109บาทนะเพื่อนนะจัดเบ็ดหนึ่งเบา ๆ ไปก่อนเลยละกันนะครับผม ขอญาตขอญาตจัดฟีเจอร์ไปเลยนะเพื่อนนะประเดิมกันไปเลยครับผมประเดิมกันไปเลย จัดมาจัดมาขอจำแจมขอจำแจมลำเหลี่ยมว้าวก่อนหนึ่งก่อนแรกก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรื่องใจผมเช่นเคยนะเพื่อน วันนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆนะยก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนนะหรือว่าคัดจมูกนิดหน่อยนะครับผม คูณสิบมับมับเขาให้ดอกนี้ไปไงต่อไหลไหมไหลไหมผมไม่ไหล แล้วบอกเลยว่าตัวคูณเกมนี้แม่งโคตรเอาแม่งค้างซะด้วยเออไหลไหลไปดิวะ ไหลไหลไปดิวะโอ้ไม่ไหลเว้ย จัดมาหน่อยเพื่อนจัดมาหน่อย ขอแจมแจมขอแจมแจม สเก็ตเตอร์มาสองตัวจังหวะนี้ว่ายังไงสเก็ตเตอร์มาสองตัวจังหวะนี้ว่าหูสิบหกคูณสิบหกไปแล้วหูตัวคูณโคตรดีบอกได้คำเดียวว่าตัวคูณโคตรเด็ดครับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วยี่สิบบาทนะเพื่อนนะจัดไปจัดไปส่งมาดีแล้วส่งมาดีแล้วเอาอีกเพื่อน มามามามามาคูณยี่สิบไปแล้วหูมันจะคูณอะไรขนาดนั้นวะนะมันจะคูณอะไรขนาดนั้นวะนะโอ้โหคูณยี่สิบสองโอ้โหจะเป็นสุดท้ายว่าไง สาลายมาอยู่คูณ22หมาบเขาให้คูณ24สัะดูหูดอกนี้รู้เรื่อง บอกได้เลยว่าดอกสุดท้ายนี่รู้เรื่องครับรางวัลก้อนใหญ่ ก้อนโตซุปเปอร์แมกกันไป220 บาทนะเพื่อนนะเบ็ดหนึ่งเนี่ยโอ้โหถือว่าเปิดมาโคตรแจ่มถือว่าเปิดมาได้แหลมแจ่มว้าวได้มารบ269บาทเอาเรื่องจัดจานเพื่อนไป ขอแยกขยับเบ็ดกันเลยไปซักเบ็ด3แล้วกันนะเพื่อนจัดไปมามามามาขอเด็ดเด็ดขอดวงดวงขอเด็ดเด็ดดวงดวงแบบเมื่อกี้ ผมว่าหมุนมือไม่เวิร์กเหมือนเพื่อนจัดฟีเจอร์ไปเลย จัดมาจัดมาจัดมา ขอจำจำแหลมแบบเบ็ดหนึ่งเมื่อกี้เลยนะเพื่อนเอาหน่อยเว้ยโอ้โหตัวคูณมาแล้วคูณ6ไปแล้วหมับเข้าให้เออมันต้องอย่างงมันต้องอย่างงั้นไหลๆหน่อยเพื่อนไหลๆหน่อย ถ้ามันไหลนะรู้เรื่องบอกเลย หปูสิบสองลีตัวคูณแม่งมาดีจัด ตัวคูณแม่งมาดีจัด เก็บสะสมตัวคูณแล้วไปแตะตุ้มเดียวก็เอาเรื่องอยู่นะ แบบตัวแพงแพงอะไรเงี้ยโหแต่ถ้าไม่แตกแตกหน่อยหรือว่าเออมาหน่อย ไปไงต่อไปไงต่อ อีกสามสปินสุดท้ายแล้วฮัลโหลเอาหน่อยเว้ย ห ได้แต่ตัวครูในเช็ดครบแต่ตัวเบาๆให้กูอะไรกันนะครับนี่เอาหน่อยเออเออมาหน่อยดูว่าไหลไปดีไหลไปดีไหลไหลไปอย่างเงี้ยคูสิบแปดแล้วคูสิบแปดแล้วไหลไหมไหลต่อไหมไหลต่ออย่างต่อเนื่องจังหวะนี้ไหลต่ออย่างต่อเนื่องแล้วแมวกวักว่าไงแมวกวักช่องหนึ่งแมวกวักช่องหนึ่งแมวทองตัวใหญ่ตัวแพงมาไหมโอ้โหแต่ตอนนี้ไหลรัวๆบอกได้เลยว่าไหลรัวๆนะเมืาหูแมวทองไม่มาไม่เป็นไรนะครับ ผมได้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ซูเปอร์ไม่กันไปสองร้อยหกสิบเอ็ดบาท มา มามาสองสปิน เพื่อนสองสปิน สปิน สุดท้าย แล้ว สปิน สุดท้ายแล้ว จัด ไป เออ ยังแตกหัวยังแตกคูณยี่สิบหมับเขาให้ ไป ไปไงต่อ ไหลไหม ไม่ ไหล แล้ว นะ เพื่อนหมดกอก แล้ว ครับ ผมได้มา3สิบาท ถือว่าแจมอยู่ ได้ กำไร อยู่ เพื่อนเอาเรื่อง จัด เบ็ด5 กันต่อเลย วันนี้เรามาสู่ไตเบ็ด แบบเลขขี้ นะ เพื่อนนะ ไปขอลองหมุนมือดูบ้างแล้วกัน เผื่อ จะ แจม เผื่อ จะ แหลม เผื่อจะแจมเผื่อจะแหลมนี่ไงนี่ไงนี่ไงหมุนมือปุ๊บสเก็ตเตอร์มาแล้วสามตัวจัดมา ฮึบโอ้โหยังไม่มาแต่ยังลุ้นกันต่อ ยังไม่มาแต่ยังได้ลุ้นกันต่อ อีกสักนี้สักหน่อยจันหมาจันหมาขอจำแจมมับมับโอ้โหไม่มายังไม่มาแต่ยังได้อยู่ ยังได้ลุ้นกันอยู่และแตกเต็มกราฟซะด้วยเอาเรื่องจัดจัดบอกได้เลยว่าเอาเรื่องจัดจัดครับผม โอ้โหเรียบร้อยมาจนได้มันว้าวแล้วห้าตัวซะด้วยห้าตัวซะด้วยจัดไปนี้โคตรแจมมามามามาโอ้โหเลยตัวคุณแบบมหาศาลเลยเจ้าหานี้ ตัวคุณมหาศาลจัดโอ้ย ตัวคูณเยอะจริงเพื่อน ตัวคูณเยอะแต่ไม่แตกก็เท่านั้นนะเพื่อนนะ เออไหลๆอย่างนั้นไหลๆอย่างนั้นแหละจัดไปจัดไปโอ้สิบสี่ไปแล้วเพื่อน ว่าจังไดโอ้โหตัวคุณมาดีจัด ตัวคุณไม่มาดีจัดจัดอ่ะโอ้เอช่องสามไม่เข้าไม่งั้นได้ไหลต่อนั่นอะมามาเอาหน่อยเอาหน่อยมันดูเงียบมันดูเหงาจังวะ มันดูเงียบมันดูเหงาจังวะ ตัวคูณโคตรเยอะแต่แตกโคตรน้อยฮัลโหลเออมาดิวะ มาดิวะไปไงต่อไหลไหมไหลไหม ไหลดีไหลดีรออะไรอะไหลดีมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตเมกะไป2สิบบาทนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจตามมาเล่นเกมนี้นะ เพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมมีโปรรับให้ตลอดนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับผมขูยี่หกไปแล้วจังหวะนี้ อะคูณยี่แปดโอ้โหมันคูณเลยขนาดไหนว่า จะเป็นสุดท้ายแล้วโอ้โหได้มาสามร้อยสี่บาทก็ได้อยู่นะเพื่อนนะจัดไปกันต่อจัดกันต่อเลย ไม่รอชาร์จเบ็ดเจ็ดเลยเพื่อนเอ้ยแต่ผมติดใจเบ็ดห้าไว้ขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะลุยกันต่อเพื่อนลุยกันต่อ เบ็ดห้ากำลังมาดีนะครับผม โอ้โหแต่หมุนมือไม่ค่อยได้ตั้งใจฟีเจอร์ไปเลยละกันนะเพื่อนมา ฟีเจอเนี่แหละแตกมันมันเนาะตัวคูณหนาหนาเลยนะเพื่อนนะมามามามามารู้สึกว่าซื้อมันน่าจะแตกดีกว่าหรือเปล่าเออนี่ไงนี่ไงชงมาดีขนาดนี้แล้วต้องแตกหน่อยแล้วแหละเอาหูซูชิช่องแรกไม่เข้าไม่งั้นเต็มกราฟเลยนะเอาหน่อยดิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่สวยแล้วอย่างนี้ไม่แจ่มแล้วอย่างนี้ไม่ค่อยแจ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยฮัลโหลฮัลโหล เออคูณหกไปเออ มาดิวะมาดิวะไหลไหมไหลไหมไม่ไหลแต่ด้วยแม่งไม่ไหลให้กูซะด้วยสามสปินสุดท้ายเพื่อน โอ้โห ได้ส่งเกลือ รู้สึกเหมือนได้กลิ่นเออ มาดิวะครึ่งกราไปดอกนี้ไปไงต่อไหลไหมโอ้โห มันไม่ไหลเลยเพื่อนสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยได้บา้อยยี่สิบบาทยังไม่ยังไม่เท่าทุนเลยอะสปินสุดท้ายแล้วฮัลโหล เออได้ดอกนี้ว่าไงคูณเท่าไหร่ คูณ 18 ไปครับมับเขาให้แล้ว ไปไงต่อแล้วไปไงต่ออ้าวไหลสันด้วยแจ่มแจ่มไปดิครับ ผมมาว่ามาว่าส่งมาแล้วส่งมาแล้วจังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก็ตกไปมิกกะไป234 บาท โอ้โหยังพลิกไม่ได้กำไรอยู่นะเพื่อนนะได้มา406บาทนะครับ ผมโอ้โหนึกว่าจะขาดทุนซะแล้วไปเบ็ดเจ็ดกันเลยเพื่อนไม่รอละเบ็ดห้าไม่เคยเพิ่มเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เกือบแล้วกูเกือบขาดทุนแล้ว มามามามาปลาไปไงตอนไหลหรือเปล่า ไหลไหลโอ้โหไม่ไหลโอ้โห แม่งไม่ได้ตั้งใจจริงว่ากดมือเพื่อนไป จัดฟีเจอร์กันต่อเลยอย่าไปหยองเพื่อนอย่าไปหยองเราอย่าไปย่อท้อนะ เราต้องจัดแบบจังหนับ มาดิวะมาดิวะดอกนี้คูณหกไปตั้งแต่ดอกแรกเลยครับผม มามามาสาดโอ้โหสาไรเน่ยว่าจะแตก ไหลไหมไหลแต่ด้วยไปไปกันต่อเพื่อนไหลไปไหลไปไหลไหลอย่างนั้นแหละเพื่อนไหลไหลอย่างเงี้ยค่อยมันหน่อยไหลไหลอย่างเงี้ยค่อยมันหน่อยไปดีวะเอาวาวะส่งมาดีครับผมส่งมาดีเจ็ดสปินสุดท้ายขอตัวคูณหน่อยดีวะตัวคูณเท่านี้จะไม่จะเออตรงนั้น ตัวกูแล้วก็แตกให้กูด้วยนะเช็ดโคกเออนี่ต้องอย่างนั้นคุณสติมาเข้าให้ไปดิครับผมแล้วไหลไหมไหลไปต่อดีไหลไปต่อแล้วโอ้โหไอ้พัดว่าไงพัดว่าไงพัดมาว่ะพัดมาเต็มกราฟดอกนี้รู้เรื่องบอกเลยว่าดอกนี้รู้เรื่องแล้วไหลต่ออย่างต่อเนื่องแล้วไหลต่ออย่างต่อเนื่องอย่างนี้บอกเลยว่าแจมแหลมบ้าวแล้วเพื่อนนะ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกก้อนหนึ่งนะซุปเปอร์เมกาสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเอาเรื่องจัดจัดครับผมจังหวะนี้กำไรไปแล้วนะเพื่อนสามสเปนสุดท้ายมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยสองสปินแล้วเว้ย เออ เป็นสุดท้ายว่าจังไหนโอ้โหไม่แตกนะมันแต่ยังได้กำไรอยู่นะผมถือว่าได้อยู่นะ ได้กำไรทีละนิด ทีละน้อยไปเรื่อยๆนะเพื่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับผมไปจัดไปกันต่อเลยครับผม เบ็ดสิบเลยละกัน ผมชอบนะเบ็ดสิบเนี่ย โอ้โห โอ้โห ไม่แตกเลยเพื่อนเออมามามาแล้วไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าไม่ไหลนะเพื่อนนะไป จัดฟีเจอร์เลยดีกว่าจัดฟีเจอร์เลยดีกว่า อย่ารอช้านะเพื่อนเราต้องจัดแบบจังหนับจังหนับรอบนี้ถ้าฟีเจอร์ไม่แตกกูโมตูนะนะถ้ามันไม่แตกนี่คือกูโมตูนะบอกเลยโอ้โหตัวคูณมาแบบจังหนับเลยจังหวะนี้คูณสิบไปแล้ว แต่มันยังไม่แตกเลยฮัลโหลเอาหน่อยเฮ้ยตัวคูณอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮัลโหลเฮ้ยชิดโคก เอาดี เอาดี เริ่มได้กลิ่นตุ่ๆเหมือนจะไม่ตรงไม่แตกเลยฮัลโหล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยสวย อย่างนี้ไม่ค่อยสวยบอกเลยว่าอย่างนี้ไม่ค่อยสวยเออแล้วพัดมาอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้จัดไปดิ โอ้โหอุ้ยมาดอกเดียวรู้เรื่องเลยผมรางวัลก้อนใหญ่ก็โตซุปเปอร์เมกะไป่สิบาทดอกเดียวกำไรเลยนะเพื่อนนะกูสิบแปดไปแล้วกับอีกสองสปินว่าจังได มาว่ะมาว่ะยังมาอยู่ว่ะยังมาอยู่ว่ะแล้วพัดไหมพัดไหมพัดว่าไงพัด พัดไม่มาหรอพัดจะไม่มาผมลุ้นพัดมาตอนนี้เออนี่ไงไหลมาจนได้ไหลมาจนได้แล้วไปไงต่อไหลต่อเดสาอะไรมาพ่ะให้พวกเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะส่งมาแล้วส่งมาแล้ว รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนนีจังหวะนี้ซูเปอร์ไม่กลับไป 1,116 บาทนะเพื่อนนะไปสวิตสุดท้าย โอ้โห หมดกอกเป็นที่เรียบร้อย ครับผมรอบนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่1,991บาทนะเพื่อน